น้องเกดทำเซอร์ไพรส์วันเกิดต้นกล้านะครับไม่อาการ พ่อเออทำไมไม่ใส่ต่อเนื่องกับของแม่ล่ะใส่ไหมครับไหนต้องไม่มา เพื่อนวันนี้นะคะ วันที่10สิงหานะคะ เป็นวันเกิดต้นกล้า อันนี้น้องเกดจัดห้องให้น้องเองเลย จัดเองกับมือเลย นี่ Happy Birthday มีเด็กๆมาด้วย ผมมาเป็นบอยสี่ตัว สวยเลยดูสิวัด้องไขขญพี่เกสุดสันเกิดครับ แม่แม่าจะกินครับว้าวว้าวเค้กมันเกิดอย่างสวยงามเลยเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะ จึงทำให้เราหาเค้กอันใหญ่ไม่ได้ก็เลยได้เค้กอันเล็ก ต่อไปอันนี้ สวยเลย ทุกคนต้องระวังเรื่องไฟด้วยนะคะว้าว้ววถือไปให้น้องกันเลยนี่เย้ Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. อธิษฐานเลย อธิษฐานเลย ไม่เป็นอ่ะอธิษฐานใจอยากได้อะไรก็อธิษฐานในใจค่ะเป็นเด็กดีเป็นเด็กดี ตบมือตบมือตบมือมีช้อนกินเลยเอาฉันอกก่อนแม่ก้อยแม่ก้อยหลบมุม แม่เอาเป็นคนแรกเลยคับให้แม่กินเทียน ใช่ใแม่เอาเป็นคนแรกเลยแม่กินเทียน เก่งนะใช่หนูเพียนู้จากคนแบ่งปันว้าวว้าวมีเ <laughs> ah gila gila